่านผมอัศวินออนไลน์ตูเตอร์ครับมาวันนี้ผมจะมาแนะนำครับประโยชน์จากการเรียนคอร์สออนไลน์นะครับข้อหนึ่งครับ สอนการสมัครการใช้บริการต่างๆครับก่อนการขายออนไลน์ครับแบบฉบับเร่งด่วนเลยแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยครับ2ครับสอนการค้นหาสินค้านะครับที่มีคนต้องการซื้อมากๆในแต่ละวันครับฉบับเร่งด่วนอีกแล้วครับท่าน ข้อ 3 ครับ สอนการค้นหาสินค้านะครับมาขายในฉบับ แบบไม่ต้องลงทุนครับบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียนะครับมันมีวิธีการอยากรู้มาเรียนกัน ข้อ 4 ครับ สอนการหาสินค้าแบบไม่ต้องลงทุนขายก็ได้นะครับ ข้อ 5 สอนการหาสินค้านะครับ การนำเข้าสินค้านะครับมาขายนะครับ แบบว่าเดือนละชิ้นเลย แล้วก็อยู่ได้ตลอดสบายแบบทั้งปีนะครับข้อ 6 ครับ สอนการขายสินค้าแบบฉบับแบบชิวๆนะครับเที่ยวไปก็ขายไปกำไรก็มากำงามนะครับ เห็นไหมครับ ฟังเราหน้าเรียนเนาะข้อ7นะครับสอนการใช้เครื่องมือที่ช่วยขายออนไลน์ครับแบบอัตโนมัตินะครับ ข้อ8ครับสอนเทคนิคการตั้งราคาสินค้าออนไลน์ ให้ขายได้ดีนะครับ ข้อ9ครับแจกฟรีช่องทางในการขายออนไลน์ขายอะไรก็ขายได้ครับ ข้อ 10ครับสอนการขนส่งสินค้าออนไลน์นะครับขายได้อย่างไรให้ขายได้ง่ายนะครับข้อ 11ครับเรียนรู้ได้แม้ไม่เคยรู้เรื่องออนไลน์มาก่อนก็ตามครับเรียนได้24ชั่วโมงผ่านมือถือและเครื่องคอมครับ นี่ครับ น่าสนใจใช่ไหมครับ